พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนเจิมเซเบอร์โรบอทหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยแสง UV ปัจจุบันมีโรคติดต่อเกิดใหม่หลายโรค บางโรคแพร่ระบาดไว และมีความรุนแรง เป็นอันตรายถึงชีวิต การกำจัดเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุก่อโรคเหล่านี้ จะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคได้ครับ ด้วยเหตุนี้ สวทชจึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ผลิตอุปกรณ์ฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง เจิมเซเบอร์โรบอทครับ เจิมเซเบอร์โรบอทเป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และเชื้อรา โดยแสง UVC สามารถฆ่าเชื้อในรัศมี 1-2 เมตร ทั้งบนพื้นผิว และละอองฝอยในอากาศ ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อเพียง 15-30 นาทีต่อจุด เหมาะกับการฆ่าเชื้อสถานที่ปิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไม่สามารถโดนน้ำและสารเคมีได้ การใช้งานเครื่องนี้ ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงาน และการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์โดยรีโมทคอนโทรลจากภายนอกห้องติดเชื้อ ปัจจุบัน เตรียมนำร่องทดสอบใช้ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อนขยายการใช้งานไปสู่หน่วยงานต่างๆ ต่อไป ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดย สวทช และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000